สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF052 จะเป็นเสื้อที่ถักจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะ ที่เราเรียกว่าเสื้อท็อปดาวลายที่พี่เมย์ใช้ถักจะเป็นลายสับปะรด งานที่เราเริ่มถักเราจะเริ่มจากคอลงมาก่อนนี่นะคะ เริ่มจากคอด้านบนลงมา ถักขยายลายมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกมุมนะคะ ถักเพิ่มลายขยายลายออกมา จนได้ขนาดตามต้องการปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสื้อท็อปดาวนะคะ ขนาดที่ใส่ได้สบายวัดเส้นทะแยงตรงนี้ เส้นทะแยงตรงนี้นะคะ จากคอลงมาถึงตรงที่เราแบ่งรักแร้เนี่ย ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเซนจะใส่ได้สบายสบาย สิบแปดใส่พอดีกำลังสวย ยี่สิบใส่หลวมนะคะ ทีนี้ถ้าแขนใหญ่ ถ้าแขนใหญ่อกใหญ่ก็สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการ แต่ปกติแล้วสิบแปดถึงยี่สิบตรงนี้จะใส่ได้ พอดีพอดี เราจะถักขยายลายออกมาเรื่อย ๆ จน จนเราแบ่งลายนะคะ เวลาเราแบ่งลายเราก็จะแบ่งออกเป็นแขน แขนก็จะมีแขนด้านซ้าย แขนด้านขวา แล้วก็เป็นชิ้นหน้าเป็นชิ้นหลัง หลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมรักแร้ พอเชื่อมรักแร้ เสร็จแล้วเราก็จะถักวนวงกลมยาวลงมาได้ตามความต้องการ แล้วเราถึงจะขึ้นไปเก็บแขนเสื้อ เก็บคอเสื้อ พี่เมย์ทำแยกออกมาแต่ละ EP นะคะ รายละเอียดของเสื้อตัวนี้ว่าแยกเป็นคลิป แต่ละ EP มีอะไรบ้าง อ่านตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะทำความเข้าใจก่อนค่อยลงมือถักนะคะ ถ้าไหมคุณเปลี่ยนอุปกรณ์คุณเปลี่ยนเวลาคำนวณ มันก็จะแตกต่างไป ภาพนิ่งนะคะ แล้วก็ผังที่เกี่ยวกับเสื้อตัวนี้ตามไปที่แฟนเพจพี่เมย์ แฟนเพจพี่เมย์ชื่อ เมทินีแฮนด์เมด อัลบั้มของแฟนเพจชื่อ MF052 เมทินีแฮนด์เมดคุณพิมพ์ ค้นหาที่แฟนเพจคุณจะพบข้อมูลค่ะ ถ้าต้องการติดต่อพี่เมย์ คุยกับพี่เมย์ทางข้อความ ก็เข้าไปที่แฟนเพจนะคะ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ หรือคุณเข้าไปที่ Facebook แล้วคุณพิมพ์ ค้นหาเมทินีแฮนด์เมดคุณก็จะพบแฟนเพจพี่เมย์ คุยกันได้ที่ข้อความค่ะสำหรับ EP 1นะคะ MF052 EP 1 ที่เมย์จะสอนวิธีการเริ่มงานตรงคอสอนคำนวณนนะคะ สอนคำนวณเพื่อที่จะเริ่มงานแต่เรายังไม่เริ่มลายนะ ค่อย ๆทำตามพี่เมย์ค่ะ ทีละขั้นตอนคลิปเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ไม่แนะนำให้กดข้าม ถ้าเกิดคุณกดข้าม คุณอาจจะพลาดข้อมูลในที่สิ่งที่คุณต้องการจะดูนะคะ ดูรายละเอียดด้านในได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF052 พี่เมย์ใช้ไหมเย็บผ้านะคะ ไหมเย็บผ้าที่เป็นหลอดเล็ก ๆ แบบนี้ เวลาเราใช้จะใช้สี่เส้นพร้อมกันนะคะ ดึงออกมาจากหลอดสี่เส้นพร้อมกัน เวลาเราดึงจากหลอดเนี่ย ด้านบนเขาจะมีตัวที่เกี่ยวไว้แบบนี้ค่ะ ถ้าเราเปิดตัวตัวสติกเกอร์ตรงนี้ออก เราจะเห็นที่เกี่ยวดึงแบบนี้นะคะดึงออกมาอย่างนี้ทั้งสี่ทั้งสี่หลอด แล้วเวลาใช้ ที่ดีที่สุดก็คือเอาใส่ในตะกร้า เนี่ยค่ะ พอเราใส่ในตะกร้า เวลาเราสาวไหมออกมาสี่เส้น มันจะไม่ติดกัน ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้เสียบนะคะ เนี่ยค่ะ เอาอยู่ในตะกร้าแบบนี้ ให้เขากิ้งอยู่ข้างใน ไหมก็ไม่ติดกันแล้วค่ะ แบบนี้นะคะ ไม่ต้องใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบ ไม่ต้องใช้ไม้อะไรเป็นแกนตั้ง แบบนี้ก็สามารถอยู่ได้ พี่จะใช้สี่เส้น ดึงพร้อมกันแบบนี้นะคะ เส้นที่มันได้ออกมามันจะได้ประมาณเส้นเบอร์สิบหกค่ะเบอร์สิบหกก้วนกว่าเบอร์สิบหกนิดนึงแนะนำเข็มโคเชถ้าคุณเป็นคนถักแรงมือพอดีพอดีนะคะ แนะนำเข็มเบอร์สามค่ะ หัวขนาดหนึ่งจุดสามมิลขนาดหัวเข็มคือตรงนี้นะที่มือที่พี่จับ เข็มที่สามารถใช้กับเบอร์สิบหกกับเบอร์สิบหกอ้วนได้นะคะก็หนึ่งจุดสามมิล หรือไม่ก็เบอร์สี่ค่ะ หนึ่งจุดสองใช้ได้นะคะ ถ้าคุณเป็นคนแรงมือพอดีพอดี ถ้าคุณเป็นคนถักงานแน่น หรือถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการถักแบบสบายสบาย เบอร์นี้ค่ะถักสบาย หัวหนึ่งจุดห้ามิลนะคะ จะถักสบายสบาย พี่เมย์จะใช้ตัวนี้นะคะ หนึ่งจุดห้ามิลในการถักสี่เส้น กอพร้อมกัน ถ้าเรากอหกเส้นนะคะกอหกเส้นก็คือดึงออกจากหกหลอดพร้อมกัน จะได้ประมาณเส้นยี่สิบ นะคะยี่สิบว่นกว่ายี่สิบนิดนึง หัวเข็มก็ใช้ได้หนึ่งจุดห้าถึงสองมิล ก็แล้วแต่นะคะ ของพี่ต้นแบบ พี่จะใช้แค่สี่เส้นตัวนี้นะ แล้วดึงสี่พร้อมกัน อุปกรณ์ต่อไปค่ะ ตัวมาร์กเกอร์ ถ้าไม่มีใช้ไหมต่างสีได้ ตัวนี้เราจะทำสัญลักษณ์เวลาเราเริ่มต้น แล้วก็สิ้นสุดแถว เข็มเย็บไหมพรมค่ะ แล้วก็ที่ตัด ได้นะคะ ย้อนกลับไปดูได้นิดหนึ่งได้พี่เมย์เตรียมไว้ทั้งหมดสิบสองหลอดต่อเสื้อหนึ่งตัว ใช้สี่เส้นพร้อมกัน เดี๋ยวเรามาดูวิธีเริ่มงานสำหรับ MF 0 5 2 EP 1นี้นะคะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเริ่มคอเสื้อ คอเสื้อจะถักวิธีนี้ เดี๋ยวจะถักให้ดูนะคะ อธิบายตัวลายนิดหนึ่งลายตรงนี้มันจะเริ่มด้วยโซ่หนึ่งนะคะ พอหลังจากโซ่หนึ่งเสร็จแล้ว เราถัก โซ่สามขึ้นมา โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชต์ หลังจากนั้นถักดับเบิลโคเชต์ลงไป ขั้นกลางด้วยโซ่สอง ถักดับเบิลโคเชต์อีกสองตัว แล้วถักโซ่ห้า โซ่ห้าแล้วพลิกงานกลับ นะคะ เราถักดับเบิลโคเชต์สองตัว ขั้นด้วยโซ่สอง ดับเบิลโคเชต์สองตัวลงช่องโซ่ ถักโซ่ห้าแล้วพลิกกลับ ถักยาวออกมาแบบนี้เรื่อยๆ จนได้ความยาวตามต้องตามต้องการ ความยาวตามต้องการที่เราต้องการถัก คำนวณยังไง สามห่วงนะคะ จะเท่ากับหนึ่งลายสับปะรดความหมายห่วงก็คือตรงนี้ที่นับห่วงนี่แหละคะ่ะห่วงโซ่หนึ่งสองสามตัวนี้ค่ะไม่ได้นับตัวลายนะ นับตัวห่วง ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามแบบนี้ คือหนึ่งลายสับปะรด ของพี่เมย์พี่จะเริ่มโดยที่คำนวณรอบเลยนะคะ รอบคอด้านบนทั้งหมดยี่สิบดอก ขนาดยี่สิบดอกสำหรับงานที่เป็นต้นแบบไหม นะคะ ไหมฝ้ายสี่เส้น ดึงออกมาจะได้เท่ากับเบอร์สิบหกหัวเข็มหนึ่งจุดห้ามิลพี่เมย์จะถักยี่สิบดอก เวลาถักยี่สิบดอกเราจะแบ่งงาน ออกเป็นแขนสามนะคะ แขนสองข้างข้างละสามข้างหน้าข้างหลังเท่ากันสามบวกเจ็ดบวกสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามห่วงต่อหนึ่งลายสับปะรด เอายี่สิบคูณสามจะได้หกสิบพี่เมย์จะเริ่มหกสิบทีนี้คุณมาดูว่าถ้าเกิด ต้องการขยาย ตัวหกสิบห่วงที่เริ่มยี่สิบดอกที่เริ่ม พี่เมย์ถักรอบตัวจะถักหนึ่งร้อยเซนนะคะ ทีนี้ถ้าของคุณตัวใหญ่นะคะ ต้องตัวใหญ่ต้องการเพิ่มหน้ากับหลังแขนเท่าเดิม ลองดูสูตรนี้ค่ะ มันจะเป็นสามบวกแปด สามคือแขนแปดคือหน้า สามแขนแปดหลังรวมกันได้ยี่สิบสอง ยี่บสองคูณสามเริ่มหกสิบหก ทีนี้คุณบอกว่าจะเพิ่มทั้งแขน เพิ่มทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลัง ถ้าเพิ่มชิ้นหน้าเป็นสี่ชิ้นหน้าเป็นเก้านะคะ แขนแขนเป็นสี่ชิ้นหน้าเก้าแขนสี่หลังเก้าได้ยี่สิบหกยี่สิบหกคูณสามเริ่มเจ็ดสิบแปดตัวนี้เป็น XXL ค่ะตัวนี้จะใหญ่มาก อันนี้ XL ขนาดนี้เบอร์ L ทีนี้ถ้าจาก L ลดลง M ได้ไหมลดลงได้ เวลาลดนะคะ แนะนำให้ลดหน้ากับหลัง แขนให้เท่าเดิม แขนก็คือสาม หน้าเหลือหก แขนสามหลังหก รวมกันได้สิบแปด สิบแปดคูณสามเริ่มห้าสิบสี่จะได้ไซส์ขนาดย่อมลงมาลองดูค่ะ ทีนี้ถ้าไหมของคุณเปลี่ยน ไหมเป็นไหมที่ขนาดใหญ่กว่าเบอร์สิบหกเช่นเป็นเบอร์ยี่สิบหรือเป็นเบอร์ยี่สิบอ้วน หรือเป็นไหมสี่พายไหมนะคะ ถ้าของคุณเส้นใหญ่ขึ้นจำนวนห่วงต้องน้อยลง ถ้าของคุณเป็นเบอร์ยี่สิบแนะนำให้ขึ้นตัวนี้คุณจะได้ขนาด L นะคะ ถ้าของคุณเป็นไหมเบอร์ยี่สิบคุณขึ้นขนาดเท่ากับต้นแบบ คุณจะได้เสื้อขนาด XL ลองดูนะมันสามารถปรับได้ ของพี่เมย์ถักหกสิบห่วงค่ะยี่สิบดอก งานที่เราถักออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ แต่สำหรับ EP หนึ่งนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเส้นข้างในนี้นะคะ ยังไม่ได้ลงถึงลาย จะอธิบายวิธีถักเส้นตัวนี้ค่ะ เรามาดูวิธีถักกันค่ะ เราดึงไหมจากหลอดออกมาทั้งหมดสี่เส้น เป็นไหมเย็บผ้านะคะพี่เมย์ลองไหมเย็บผ้า ถ้าคุณไม่ลองไหมเย็บผ้า ไหมที่สามารถทดแทนได้เป็นไหมเบอร์สิบหกค่ะ สิบหก เบอร์สิบหกเส้นอ้วนใช้ได้ เบอร์ยี่สิบก็ใช้ได้นะคะ ถ้าคุณเริ่มเท่าพี่ มือใหม่ให้ระวังเวลาประคองไหม แล้วก็จ่ายไหมออกจากหลอด ไม่แนะนำให้ใช้วิธีพันแบบนี้ แนะนำให้ใช้วิธีพันให้ใช้วิธีพาดผ่านมือนะคะพาดผ่านมือออกมาแบบนี้นะ ไหมมันจะออกผ่านนิ้วชี้มา ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางในการจับ นิ้วชี้จะเป็นตัวดีดสองนิ้วนี้จะเป็นตัวล็อกไหมเวลาเราเริ่มถักโซ่ ถ้าใครเคยถักฝ้ายกอสี่เส้นจะถักง่าย ถ้าใครไม่เคยถัก ไหมที่มันเป็นไหมไม่ตีเกลียวแบบนี้ค่ะ เวลาคุณจ่ายงานคุณต้องจ่ายดีๆนิดนึงเพราะว่าไหมมันจะแตก เวลาเราถักเข็มโคเช เราจะใช้วิธีดันนะคะ ดันเข็มก็คือดันแบบนี้ ดันแล้วดึงกลับ ถ้าคุณดันแล้วดึงกลับแบบนี้ งานคุณจะได้ออกมาเท่ากับหัวเข็มที่คุณใช้ พี่ใช้เข็มหัวขนาดหนึ่งจุดห้ามิลในการถัก เริ่มนะคะ ดึงห่วงเข้ามา ตรงนี้ไม่ต้องแน่นมากเพราะเดี๋ยวเราจะปลดออก เราถักโซ่หนึ่ง เอามือจับโซ่หนึ่งไว้ ถักโซ่ขึ้นไปสาม เป็นโซ่สี่ พอโซ่สี่เสร็จแล้วพันหัวเข็ม แทงลงมาตรงโซ่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเช เราจะได้ดับเบิลโคเชสองตัว โดยที่โซ่สามอันแรกแทนดับเบิลโคเช ตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชตัวที่สองดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอขั้นกลางด้วยโซ่สอง พันหัวเข็ม แทงลงไปโซ่หนึ่ง ดันแล้วดึงกลับ ถักดับเบิลโคเชต์สองตัว ลงไปในช่องโซ่ งานที่เราได้ออกมาเราจะได้ดับเบิลโคเชต์สองตัว ขั้นกลางด้วยโซ่สอง แล้วก็ดับเบิลโคเชต์อีกสองตัว หลังจากนั้นเราจะถักโซ่ห้า พอถักโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะ เราพลิกงานกลับ งานจะถักพลิกกลับไปมา โดยที่มีโซ่ห้าเป็นตัวเชื่อม ถัก ดับเบิลโคเชสองหลักลงไป ดับเบิลโคเชนะคะ พี่เมย์ขอเรียกตัวย่อยว่า DC ถัก DC สองตัว ขั้นกลางด้วย โซ่สอง ถัก DC อีกสองตัว ลงไปในช่องโซ่ ประคองไหมให้ดี ดันให้ยาว แล้วดึงกลับ มันจะทำให้คุณได้งานเท่ากัน โซ่ห้า โซ่ห้าพลิกงานกับถักดีซีลงไปในช่องโซ่ สองตัว ขั้นด้วยโซ่สอง ถักดีซีอีกสองตัว โซ่ห้า พันหัวเข็มพลิกกลับ ดีซีสองตัว โซ่สอง สองตัว โซ่ห้าพลิกกลับ ถักวนไปแบบนี้จนได้จำนวนห่วงตามที่คุณต้องการ พี่เมย์จะเริ่มงานห่วงทั้งหมดออกมา หกสิบห่วงโซ่ โซ่สองนะคะ แล้วก็ถักดีซีสองตัว ถ้าคุณดันเข็มยาวคุณจะถักได้ง่าย แล้วใช้นิ้วกลางประคองโซ่ห้า งานออกมาจะเป็นแบบนี้ วิธีนับห่วงนับตรงนี้นะคะ อันนี้หน่วงหนึ่งห่วงสอง ฝั่งนี้จะได้หนึ่ง สองนับแบบนี้ หลังจากที่เราถักมาแล้วนับจำนวนห่วง ได้ทั้งหมดหกสิบห่วงตามที่ต้องการห่วงที่นับนับแบบนี้นะคะ นับทางด้านที่มันเป็นแหลมขึ้นมาเนี่ยสองข้างจะได้เท่ากันค่ะ แล้วเราเชื่อม เวลาเชื่อมต่องานออกมาจะหน้าตาแบบนี้ พี่เมย์ให้ดูวิธีเชื่อมต่อ อันนี้คือเชื่อมแล้วนะ ดูวิธีเชื่อมนะคะ จับงานอย่าให้บิด อันนี้เป็นด้านที่เราถักตัวที่หนึ่งนะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่เราถักอยู่ปัจจุบัน นับจำนวนห่วงให้ครบ ฝั่งทางเนี้ยฝั่งทางขวามือพี่เมย์ได้ครบละ ถ้าฝั่งทางขวามือได้ครบฝั่งซ้ายมันจะขาดอยู่หนึ่ง ตรงนี้นะ เราถักโซ่ห้าพลิกกลับมา ถักดีซีสองตัว เสร็จแล้วเนี่ย เราถักโซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราจะเชื่อมต่อ เวลาเราจะเชื่อมต่อจับงานให้ดีค่ะ จับงานให้ดีอย่าให้งานบิด รูดงานรูดไหมแบบนี้รูดแบบนี้นะ แล้วเอาตัวที่หนึ่งเนี่ยค่ะ มาชน หน้าตามันจะชนแบบนี้ เส้นจะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะ เราจะแทงจากข้างหลัง แทงจากตัวนี้ พอแทงเสร็จแล้วดึงผ่าน แล้วถักโซ่หนึ่งงานมันจะประกบกัน พอประกบกันเสร็จแล้วเราถักด้านนี้ต่อ ถักดีซีอีกสองตัว ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง งานมันยังขาดอยู่หนึ่งห่วงเห็นไหมคะ ฝั่งทางฝั่งข้างในเนี่ยครบแล้ว ข้างล่างเนี่ย ค่ะ ข้างบนยังขาดอยู่หนึ่ง เวลาเราปิดงาน เราจะปิดโดยการถักโซ่สอง แล้วเราพลิกงานนะคะ พอโซ่สองเสร็จแล้วพลิกงานกลับมาทางนี้ งานจะปิดโดยการถักดับเบิลโคเช แทงลงไปตรงโซ่ที่เราเริ่มตัวแรกเลยโซ่สาม งานเริ่มแบบนี้ค่ะจำนวนห่วงจะครบหกสิบพอดี จุดนี้จะเป็นจุดแรก ให้เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ เป็นจุดที่เราเชื่อมต่อ และงานที่เริ่มพร้อมที่จะถักขึ้นลาย จำนวนคอเสื้อและลักษณะคอเสื้อออกมาจะเป็นแบบนี้ สำหรับ EP หนึ่งนะคะ พี่เมย์สาธิตวิธีการเริ่มงานคอเสื้อ ให้คุณคำนวณคอเสื้อที่คุณจะถักและถักออกมา